รู้ไหมที่ใจเต็มจันมีความฝันไม่ทันเหตุขงพ่อน้องเธอจมีพี่ไปให้เขาเชื่อพออยากทวงผู้ชายเราลองไม่อสอนอไม่ไม่ matar. Tá, tá. Amen.